วันนี้คำว่าสตาร์ทอัพได้เกิดขึ้นและพุ่งแรงในประเทศไทย จนกลายเป็นธุรกิจกระแสสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าใครก็ตามที่เริ่มทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ต่างก็เรียกคำว่าสตาร์ทอัพครับ และคนพิการก็สามารถเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ได้เหมือนกัน แต่ด้วยความแตกต่างทั้งทางด้านกาย บริบททางสังคม และความสะดวกในการติดต่อสื่อสารจึงทำให้คนพิการจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้การสร้างอาชีพและการประสัมพันธ์ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เช่นเทคนิคการทำร้านค้าออนไลน์บน Facebook Line Shop รวมไปถึงออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่าง ๆ ที่ทำให้เราสามารถเลือกใช้ท่องทางในการสร้างอาชีพได้ง่ายขึ้น เอาละครับ หากพร้อมกันแล้วเราไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ ICT กันเลยครับ สวัสดีครับผมและในหัวข้อแรกของบทเรียนนะครับ เรื่องสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อประกอบอาชีพ เราจะมาทำความรู้จักเบื้องต้นนะครับ เกี่ยวกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะครับเราต้องหันมาทำความรู้จักออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่นี้ด้วยนะครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับ หรือการตลาดออนไลน์ เป็นการทำการตลาด โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำการตลาดที่อาศัยเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับ มีระบบอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงมีสื่อที่แพร่หลายนะครับ และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก ซึ่งใช้ทุนน้อยที่สุดอีกด้วยนะครับ เห็นไหมครับว่าการทำการตลาดไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากนะครับเพียงรู้จักการใช้สื่อ การใช้ ICT ให้เป็นช่องทางเสริมในการสร้างธุรกิจให้เติบโต นอกจากนี้การทำการตลาดออนไลน์ยังเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดรวมไปถึง ยังสามารถแนะนำเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความสามารถความต้องการของลูกค้าอีกด้วยนะครับสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งเรื่องการจ้างพนักงาน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีวี หนังสือพิมพ์ หรือการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้สามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน โดยไม่พักและไม่มีต้นทุนแต่อย่างใดในการเพิ่ม การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง เป็นการทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook โฆษณา Google โฆษณา YouTube หรือแม้กระทั่งแต่โฆษณาใน Instagram ในการโฆษณาเว็บไซต์ หรือโฆษณาสินค้าเป็นการทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นมาก ด้วยวิธีการต่างๆในการโฆษณาเว็บไซต์หรือโฆษณาขายสินค้า ที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น การใช้เครื่องมือค้นหา Search Engine Marketing ซื้อการตลาดบน Search Engine เป็นการทำให้สินค้าของเรา ติดอันดับการค้นหาในอันดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกบ่อยกว่าเว็บไซต์อื่นที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น SEO หรือการทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ Google กับ PPC กับการซื้อ ADS บน Google Email Marketing เป็นการตลาดที่ทำผ่านอีเมลเพื่อส่งข้อมูลโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่น ๆ เมื่อเป็นการทำการตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงโซเชียลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นการทำการตลาดแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เช่น Facebook Twitter Instagram ซึ่งโซเชียลมาร์เก็ตติ้งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น ๆ การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่เรื่องยากสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้ง่ายมากเลยนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน โดยใช้ดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งชแนลเป็นช่องทางในการส่งข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกส่งผ่านไปแล้ว ผู้ส่งสามารถรู้ผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้รับข้อความสามารถเข้าถึงข้อความได้จากทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ และสามารถรับรู้ได้ถึงผลตอบรับจากคนอื่น ๆ ที่พูดถึงเกี่ยวกับแบรนด์ของเรา และยิ่งเป็นที่เรื่องไม่ดีด้วย และจะยิ่งเกิดการบอกต่อ เป็นจำนวนมากและลุกลามไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกระแสดราม่าต่างๆ ที่ทำให้แบรนด์ได้รับผลกระทบ จึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดออนไลน์จะต้องคอยระมัดระวัง และรับมือกับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพื่อไม่ให้เกิดกระแสดราม่า และมีผลกระทบกับแบรนด์สินค้าหลักการสำคัญของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นการทำให้ลูกค้ามาแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับแบรนด์สินค้า เพื่อทำให้เกิดการบอกต่อและพูดถึงแบรนด์ นอกจากนี้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งยังรวมไปถึงการทำ SEO SEM ดังนั้นความท้าทายของผู้ที่ทำการตลาดออนไลน์ คือการเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอย่างไรให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด